ค่ะสวัสดีค่ะอัศวินนี้นะคะ วันนี้เป็นวันที่10แล้วนะคะวันกุ๊ดติงวันนี้นะคะ ที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์สัตพลนะคะ ท่านให้เซตค่ามาตรฐานกับการทำงานด้วย YouTube นะคะ การลิงก์ไลน์การใส่แท็กนะคะ เพื่อให้ท่านผู้ชมนะคะติดตามเราได้ง่ายขึ้นนะคะ และอีกส่วนหนึ่งค่ะวันกุ๊ดติงวันนี้ เรามีนะคะผลงานค่ะ จากการที่เราได้เรียนรู้กับท่านอาจารย์นะคะ ที่ผ่านมา 8 ครั้งเนี่ยค่ะ เงินนะคะที่ได้จากการขายสินค้าค่ะ จากของพวกเนี่ยค่ะ ลองดูนะคะ สินค้าที่เป็นมือสอง ซึ่งสิ่งที่เราคิดว่ามันขายไม่ได้นะคะ วันนี้นะคะอัศวินี กับพักพวกอีก 6 อีก 5 ท่านนะคะ ได้ขายไปแล้วนะคะ และอันนี้คือผลงานของพวกเรานะคะ แล้วที่ท่านเห็นนะคะ ต่อจากนี้ไปนะคะ เราจะเป็นผู้นะคะ จัดจำหน่ายนะคะ ถ้าใครสนใจของสิ่งไหนนะคะ ลองติดตามเราในเว็บ c a s s i f y นะคะ ขายดีนะคะ ในเว็บช็อปฟรีนะคะ แล้วก็ในเว็บพันทิปนะคะที่เราลงประกาศไปนะคะ ลองติดตามของของเราได้นะคะ ค่ะ อย่างที่บอกค่ะ เดิมก่อนที่เรามาเรียนที่นี่นะคะ นี่ไม่เคยคิดเลยว่าของที่มันไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราโพสต์ขายจะมีคนซื้อเรานะคะ แต่วันนี้ท่านอาจารย์นะคะ ทำให้เราได้เห็นนะคะ ว่าปรากฏการณ์ที่เราบอกว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้นะคะ มันทำได้จริงๆค่ะ ถ้าคุณอยากทำได้แบบนี้นะคะ ติดตามตอนต่อไปนะคะ แล้วนีจะเอาสิ่งที่นีทำนะคะ มาแชร์ให้กับเพื่อนๆ นะคะ อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วก็สับสไครต์ให้นีด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ